Monocarro เป็นสมบัตินั้นยิ่งใหญ่มีค่าเพียงใดเย้เป็นสมบัตินั้นยิ่งใหญ่มีค่า 행운 สมบัติใสว่าสมบัตินั้นงไงมีค่าเพียงใดแล้วมีใครเห็นว่าสมบัตินั้นงไงมีค่ากว่าภัยแล้วมีภัย No ใจลายครับเมื่อกี้กับเพลงสมบัติครับ เป็นเพลงของพวกเราเองต่อไป